microphone Turn up in my soul like we me alone, oh yeah Music กำลังโดน feeling like feeling like feeling like feeling like oh a h รู้จะร้องสักเพลงไหมไม่เอานะไม่ต้องเกรงใจบอกสีมีฟ้าซอนดูเลยให้พวกพี่เดินสิพี่มีสองไมพี่มีสองใจโอเคนั่นชื่ออะไร oh oh oh what's your name แล้นคุณเป็นใคร tell me tell me baby don't make sure body's away. Bring that good diet.